พี่น้องครับ ในการแปรรูปอาหารนอกจากจะต้องคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการแล้ว ความน่ารับประทานก็เป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกซื้อนะครับ จึงได้มีการใช้วัตถุเจือปนในอาหาร เพื่อประโยชน์ทางเทคโนโลยีการผลิต เช่น การแต่งสี การปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร การบรรจุ การยืดอายุการเก็บรักษา หรือการขนส่ง ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือลักษณะของอาหารนั่นเองนะครับ ตอนนี้เราฟังที่นักวิชาการเล่าให้ฟังถึงเจ้าวัตถุเชื้อปนอาหารกันดีกว่าครับ วัตถุเจือปนอาหารหมายถึงวัตถุที่ใส่ลงไป แต่ไม่ใช่ส่วนประกอบหลักสำคัญของอาหาร แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีสีมีกลิ่น มีรสชาติตามที่ผู้บริโภคต้องการช่วยในเรื่องการบรรจุ หรือช่วยยืดอายุการเก็บรักษา อย่างเช่นกลุ่มของ e m ฟายเออร์หรือสารฟอกสี หรือสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน จริงๆ วัตถุเจือปนอาหารเนี่ยที่ใช้ทั่วไปในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเช่นวัตถุ โจอปนอาหารประเภทสารกันเสีย แล้วก็เป็นพวกฟอสเฟตค่ะ มันไม่ใช่เป็นส่วนประกอบสำคัญของอาหาร เพราะฉะนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขก็คำนึงถึงผู้บริโภค ก็เลยมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขขึ้นมา เพื่อดูแลผู้บริโภค โดยเป็นประกาศฉบับที่ 389 ในปีพุทธศักราช 2561 เป็นฉบับที่ 5 นะคะซึ่งในประกาศฉบับนี้ก็จะมีรายละเอียดที่ ระบุไว้ในสารบางตัวซึ่งระบุปริมาณที่ให้ใช้สูงสุดได้ไม่เกินเท่าไหร่ หรือบางสารเนี่ยจะบอกปริมาณเหมาะสมที่ควรจะใช้แต่ให้ใช้ได้น้อยที่สุด เพื่อทำให้อาหารยังคงคุณภาพตามที่ผู้บริโภคต้องการแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีความรู้เกี่ยวกับสารที่ห้ามใช้ในอาหาร และอันตรายที่เกิดจากการใช้วัตถุเจือปนอาหาร เกินที่กฎหมายกำหนดมาฝากกันด้วยล่ะครับ วัตถุเจือปนอาหารที่ห้ามใช้ในอาหารส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เอามาใช้กันอย่างเช่นฟอร์มาลีนนะคะคือห้ามใช้ในอาหารแน่นอน วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อดองศพนะคะแต่ว่าก็เอามาใช้ในพวกอาหารทะเล เพื่อเก็บรักษาความสดในอาหารทะเล ซึ่งไม่ถูกต้องนะคะ อีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือบอเล็กซ์บอเล็กซ์เนี่ยก็คือธรรมดาก็ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม แต่ว่าก็ลักลอบนำมาใช้ในอาหารสัตว์น้ำและผิดพันธ์สัตว์น้ำ เพื่อช่วยทำให้ผิดพันธ์นั้นกรอบนุ่ม ถ้าใช้ในปริมาณที่มากเกินไป ก็อาจจะมีพิษต่อผู้บริโภคแบ่งพิษออกเป็น2ประเภทด้วยกัน ก็คือพิษเฉียบพลันพิษเฉียบพลันเนี่ยก็อาจจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยแค่เป็นผื่นคันขึ้นไส้อาเจียน หรืออาจจะเสียชีวิต แต่พิษที่เป็นพิษเรื้อรังเนี่ยค่ะ เช่นเป็นมะเร็งหรือว่าเกิดการผ่าเรา ถ้าให้ดีเลยควรจะทราบแหล่งผลิตนะคะ ก็คือต้องทราบว่าแหล่งผลิตเนี้ย ได้รับ GMP ไหมสถานที่ผลิตเขาเป็นยังไงเขาใช้สารวัตถุจุเปนอาหารตัวไหนหรือเปล่า ผู้ผลิตอาหารแปรรูปนั้น จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักครับ โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของอาหาร และใช้ในปริมาณที่กำหนดเท่านั้น และในระหว่างกรรมวิธีการผลิต ก็จะต้องระมัดระวังการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ให้น้อยที่สุด เพราะหากมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนมาก ก็ทำให้อาหารเกิดการเน่าเสียมาก่อน การใส่สารกันเสีย ซึ่งไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้นะครับสำหรับผู้ประกอบการนะคะ ที่จะเลือกใช้วัตถุเจือปนอาหารนะคะ ขอให้ศึกษาว่าสารวัตถุเจือปนอาหารเหล่านั้นน่ะสารตัวไหนที่ใช้ได้และใช้ได้ในปริมาณเท่าไหร่ ก่อนที่จะเลือกใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ที่ที่เราผลิตอยู่อะค่ะ เพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างมากนะครับ เพื่อช่วยรักษาคุณภาพอาหารให้คงอยู่ได้นาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารอีกด้วย หลักการเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะ อันดับแรกคือสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญกับมันนะคะก็คือ บรรจุภัณฑ์ต้องมีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ความต้องการของตลาดนี้เราจะต้องดูผู้บริโภคนะคะเป็นหลักกลุ่มเป้าหมายของเราว่าเขาอยู่ในเพศใดวัยใดอายุเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองเขาได้นะคะในความต้องการของเขาในสังคมปัจจุบันผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสดเจ๊แข็งนะคะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ก็ต้องทนต่ออุณหภูมิต่ำได้มาก ๆ ประมาณที่ลบ18องศาเซนเซียสนะคะต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ สามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำจากตัวพิพันธ์ออกข้างนอกได้ วัสดุที่ใช้เนี้ยก็จะเป็นพวกพลาสติก เป็นพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน หรือเป็นพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำประเภทแห้งนะคะ อย่างเช่น กุ้งแห้งปลาแห้งผลิตภัณฑ์พวกนี้จะเป็นลักษณะที่มีความเปราะแตกหักได้ง่ายนะคะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เนี่ยต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันความชื้นอากาศ วัสดุที่ใช้ก็จะเป็น พวกพลาสติกนะคะ พลาสติกนี้อาจจะเป็นพวกพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนนะคะ หรือจะเป็นพวกโลหะอย่างเช่นพวกกระป๋องบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพวกหมักดองนะคะ มีกลิ่นเปรี้ยวนะคะ แล้วก็มีความเค็ม บรรจุภัณฑ์ที่ใช้เนี่ยก็ต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดที่ว่าสามารถทนต่อความเค็มและทนต่อกรด ในผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆผลิตภัณฑ์หมักดองเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยส่วนมากจะมีกลิ่นนะคะเฉพาะตัวของเขาอย่างเช่นปลาน้ำปลาปลาเค็มพวกเนี้ยฉะนั้นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ก็ต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดที่ว่าสามารถเก็บกลิ่นได้ วัสดุที่ใช้ก็จะเป็นวัสดุพวกพลาสติก พลาสติกที่ใช้เนี่ยอาจจะเป็นพลาสติกประกอบกันด้วยกัน 2 ชั้นหรือ3ชั้นนะคะอย่างเช่นเป็นพลาสติกชนิด PE โพลีเอทิลีนประกอบกับโพลีเอทิลีน ซื้อเล็บสลีดหรือจะเป็นพวกกดกวดแก้วที่ใช้ในการบรรจุ หรือจะเป็นปี๊บผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพร้อมบริโภคอย่างเช่นพวกน้ำพริกปลากรอบนะคะผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะเห็นได้ว่ามันมีน้ำมันเยอะมากนะคะฉะนั้นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เนี่ยต้องป้องกันอากาศเข้าไป เพราะว่าอากาศหรือออกซิเจนเนี่ยค่ะที่เข้าไปแล้วมันจะทำปฏิกิริยากับไขมันจะทำให้เกิดกลิ่นหืนนะคะถ้าเป็นลักษณะพวกของแห้งก็จะต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันอากาศไอ้น้ำเข้าไป ส่วนวัสดุที่ใช้ก็จะเป็น พวกพลาสติกนะคะพลาสติกเนี้ยจะเป็นชนิดแบบประกอบกัน2ชั้นหรือ 3 ชั้นนะคะหรือที่เรียกว่าพลาสติกพวกลามิเนตหรือจะเป็นพวกกดแก้วนะคะที่ใช้ได้ หรือจะเป็นพวกกระดาษที่มีการเคลือบด้วยพลาสติก หรือเคลือบด้วยแผ่นโลหะพวกอลูมิเนียม นอกจากนี้พี่นักวิชาการยังมีไอเดียในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับแหล่งจำหน่ายมาฝากกันอีกด้วยนะครับ ถ้าเราจะประหยัดในเรื่องของบรรจุภัณฑ์หรือจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีราคาไม่แพงกันมากจนเกินไปนะคะอันนี้อย่างเช่นเราก็ต้องดูว่าเราขายที่ใดนะคะขายในตลาดหรือขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะขายกลุ่มกับบุคคลพวกไหน สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภค และบรรจุภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ย ต้องเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ถ้ามีการออกแบบที่ดี การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ดีสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราแล้วผลิตภัณฑ์เป็นตัวหนึ่งที่สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของเราได้ ถ้าเราจะสืบหาความรู้นะคะก็จะมีหลายๆที่เหมือนกันอย่างเช่น สมาคม บรรจุอิบอ่อไทยนะคะหรือสถาบันศึกษาต่างๆเขาก็มีเปิดอบรมให้กับเรา หรือในหน่วยของราชการเขาจะมี หน่วยของอุตสาหกรรมที่มีการส่งเสริมด้านบรรจุภัณฑ์ด้วย พี่น้องครับ บรรจุภัณฑ์ที่ดีจะต้องช่วยให้ผลิตภัณฑ์อาหาร มีรูปลักษณะที่ดี สวยงาม เพื่อให้ผู้บริโภค เกิดความต้องการอยากซื้อ และที่สำคัญต้องสะอาดถูกสุขลักษณะ อีกทั้งยังต้องช่วยรักษาและป้องกันอาหารให้มีคุณภาพดีตลอดอายุการเก็บรักษาอีกด้วยครับ